สำหรับประโยค Apakah Anda mempunyai voucher pemesanannya แปลว่าคุณมีใบจองไหมคะ คำว่า Apakah เป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่ไม่ใช่ คำว่า mempunyai แปลว่ามี คำว่า pemesanannya แปลว่าการจอง สำหรับประโยค iya ini vouchernya แปลว่านี่คือใบจองออนไลน์ คำว่า ini แปลว่านี่คือคำว่า foldernya แปลว่าใบจองนั้น